พี่น้องครับ พวกเศษสัตว์น้ำเหลือทิ้งเหล่านี้ ไม่ใช่ขยะอีกต่อไปแล้วนะครับ เพราะมันสามารถนำไปพัฒนาเพิ่มมูลค่าได้ ซึ่งจะว่าไปแล้วในอุตสาหกรรมสัตว์น้ำและแปรรูปสัตว์น้ำนั้น ก็มีเศษเหลือทิ้งเป็นจำนวนมาก เราไปฟังพี่นักวิชาการเล่าให้ฟังถึงเรื่องนี้กันดีกว่าครับ ถ้าเกิดพูดถึงเศษเหลือจากอุตสาหกรรมสัตว์น้ำแล้วเนี่ย เราก็จะนึกถึงการแปรรูปสัตว์น้ำในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะครับ ซึ่งสัตว์น้ำในบ้านเราเนี่ยที่นิยมนำมาแปรรูปก็ประกอบไปด้วยกุ้งหอยปูปลานะครับแต่สัตว์น้ำที่นำมาแปรรูปในปริมาณมากๆเนี่ยจะมีอยู่ 2 ประเภทด้วยกันก็คือมีกุ้งกับปลานะครับ ดังนั้นวันนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเศษเหลือจากการแปรรูปกุ้งแล้วก็ปลานะครับโดยตัวแรกเนี่ยกุ้งเนี่ยจะเกิดเศษเหลือตรงส่วนหัวแล้วก็เปลือกกุ้งนะครับจะมีประมาณ 40-55%ของวัตถุดิบเริ่มต้นเลยทีเดียวนะครับปีเอ่อ2561เนี่ยประเทศไทยได้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปกุ้งเนี่ย ประมาณ180,000ตันนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือมีการคาดการณ์กันว่าจะเกิดเศษเหลือจากการแปรรูปกุ้งเช่นพวกหัวกุ้งแล้วเปลือกกุ้งเนี่ยสูงถึงราว1 2 0 0 0 0ตันจากนั้นอีกตัวนึงก็คือการแปรรูปปลานะครับการแปรรูปปลาก็เกิดมีเศษเหลืออยู่หลายส่วนด้วยกันนะครับเช่น หัวปลาก้างปลาเกล็ดปลานะครับหนังปลาแล้วก็เครื่องในปลา การแปรรูปปลาเนี่ยจะเกิดเศษเหลือประมาณ 40-60%ของวัตถุดิบเริ่มต้นนะครับ โดยในปี 2561เนี่ยประเทศไทยได้มีการส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลา เช่นปลากระป๋อง หรือว่าเป็นเนื้อปลาแร่แช่เย็นแช่แข็งเนี่ยประมาณ8 5 0 0 0 0 ตันเลยทีเดียวนะครับซึ่งตรงนี้ก็มีการคาดการณ์กันว่าจะเกิดเศษเหลือจากการไปรูปปลาเนี่ยราวกว่า 5 0 0 0 0 0 ตันเลยทีเดียวนะครับ ในเมื่อเศษเหลือจากอุตสาหกรรมสัตว์น้ำเหลือทิ้งเยอะแยะขนาดนี้ ไปฟังกันต่อเลยครับ ว่าเศษสัตว์น้ำเหล่านี้นำไปทำอะไรได้บ้างครับ ปกติแล้วเนี่ยเศษเหลือทิ้งจากการแปรรูปของอุตสาหกรรมสัตว์น้ำเนี่ย มักจะใช้นำไปทำปุ๋ยแล้วก็อาหารสัตว์นะครับซึ่งตรงนี้มันมีมูลค่าต่ำนะครับแล้วเราจะทำยังไงล่ะซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษเหลือเหล่านี้นะครับวิธีการก็คือเราจะนำไปสกัดสารที่เป็นองค์ประกอบหลักของพวกเศษเหลือทิ้งเหล่านี้ ยกตัวอย่างเช่น ในหัวกุ้งและเปลือกกุ้งเนี่ยจะมีสารที่เป็นเขาเรียกว่าไคตินนะครับเป็นองค์ประกอบหลักแล้วก็ยังมีแคลเซียม แล้วก็มีแอสตาแซนทีนิกด้วยนะครับดังนั้นเศษเหลือจากหัวกุ้งและเปลือกกุ้งเนี่ยจึงนิยมนำไปใช้สกัดเป็น ไคโตแซนนะครับ ในส่วนของปลาเนี่ยก็จะมีเศษเหลือหลายส่วนในการเช่นส่วนหัวปลาเนี่ย ก็จะมีองค์ประกอบเป็นจะมีโปรตีนมีแคลเซียม แล้วก็มีไขมันนะครับเราก็สามารถนำไปสกัดเป็นโปรตีนไฮโดรไลเซตได้หรือว่าสกัดเป็นแคลเซียม หรือว่าสกัดเป็นน้ำมันปลาได้นะครับก้างปลาแล้วก็เกล็ดปลานะครับจะมีองค์ประกอบเป็นแคลเซียมนะครับแล้วก็คอลลาเจนนะครับซึ่งสามารถนำไปสกัดเป็นแคลเซียม แล้วก็คอลลาเจนได้ส่วนหนังปลาเนี่ยจะมีปริมาณคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบอยู่สูงนะครับ ซึ่งเราสามารถนำไปสกัดเป็นคอลลาเจนหรือว่าเจลาตินได้นะครับเครื่องในปลาเนี่ยก็จะมีตัว โปรตีนเป็นองค์ประกอบแล้วก็มีพวกเอนไซม์นะครับสามารถนำไปสกัดเป็นโปรตีนไฮโดรไดเซตแล้วก็เป็นเอนไซม์เช่นเอนไซม์ทริปซินเป็นต้นถ้าเกิดพูดถึงในระดับเกษตรกรนะครับที่จะนำพวกเศษเหลือจากสัตว์น้ำเนี่ยไปใช้ประโยชน์ก็สามารถนำไปใช้แปรรูปโดยใช้วิธีเบื้องต้นได้ไปทำเป็นทอดหรือว่าอะไรพวกนี้ทำเป็นผิดพัธุ์เพิ่มมูลค่า เช่นคางกุ้งทอดหรือว่าเป็นหนังปลาทอดอะไรพวกนี้ได้ครับ แล้วก็สามารถนำไปหมักเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพได้อีกด้วยนะครับแล้วบางส่วนก็เป็นพวกไส้พุงปลาก็สามารถนำไปสกัดเป็นน้ำมันใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลได้นะครับ นอกจากนี้ คางกุ้งยังเป็นส่วนหนึ่งของกุ้งที่หลายคนมองข้ามและทิ้งไปอย่างไม่เห็นค่า ก็มีผู้ประกอบการหลายรายนำมาแปรรูป เพิ่มมูลค่าเป็นของกินเล่นทอดกรอบสร้างแบรนด์ทำตลาดขายทั่วประเทศ อีกทั้งยังสามารถส่งออกไปต่างประเทศ สร้างรายได้ให้อย่างงามเลยทีเดียวล่ะครับ ส่วนหนังปลาก็ยังนำมาทอดกรอบปรุงรสสร้างแบรนด์ทำตลาดขายได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ยิ่งถ้าเป็นหนังปลาทะเลน้ำลึกอย่างหนังปลาหิมะ ก็จะเป็นของกินเล่นที่ตอบโจทย์คนรักสุขภาพที่มีคุณประโยชน์ ทั้งโซเดียมต่ำโปรตีนสูง และยังมีคอลลาเจนอีกด้วย นอกจากนี้ผู้ประกอบการบางรายก็ยังนำหนังปลาอย่างหนังปลานิลมาพัฒนาเพิ่มมูลค่าทำเป็นรองเท้า กระเป๋าเท่ ๆจำหน่ายอีกด้วยล่ะครับ ส่วนเกล็ดปลาที่เราเห็นกันทั่วไป ก็จะนำมาประดิษฐ์เป็นดอกไม้ สวยงาม แต่ปัจจุบันก็มีงานวิจัยที่นำเกล็ดปลา มาสกัดเป็นแคลเซียมเสริมอัดเม็ด และยังสามารถต่อยอดพัฒนาทำเป็นน้ำแคลเซียมจากการสกัดเกล็ดปลา ซึ่งเป็นน้ำที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น มีลักษณะเหมือนน้ำเปล่าอีกด้วยล่ะครับ เห็นไหมครับ ว่าเศษเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมสัตว์น้ำนั้น สามารถสร้างประโยชน์ และเพิ่มมูลค่าได้เป็นอย่างดี และช่วยลดปัญหาขยะที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ถ้าพี่น้องสนใจอยากหาข้อมูล หรือที่ปรึกษาเพื่อต่อยอดเพิ่มมูลค่า การแปรรูปสัตว์น้ำก็ไปที่กรมประมงกันได้เลยนะครับ